กลับมาแล้วค่ะกับเกม Butterfly b o s s o m ลยค่ะ วันนี้มา Butterfly จะผลิดบานแค่ไหนมาดูกันเลยจ้าวันนี้มานะคะกับหมุนแบบดาวๆ นะคะ 600แบบสุดปังสุดปัวมากันเลยยั่วๆไปเลยจ้า วันนี้มีกลิ่นเขาอันะ Butterfly จะแตะ ากกระตุยไม่ต้องรอกันโอ๊ยตัววายนอนดักแด้นอนดักแด้นอนดักได้ผีเสื้อนอนดักได้ผีเสื้อสามสเต็ปเปนตนานดักนี้ อย่าไปรอไปเลยมาแล้วจ้ะคูณสิบอย่างนี้ก็ต้องเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ไปเลยโอ๊ยผีเสื้อบอยบินดาตีอย่างนี้ก็หนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ไปเลยยั่วปังยั่วสัตว์แบบนี้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นสนใจก็ตาคลิปได้เลยจ้ะโอ๊ยเป็นไงจ้ะอวนตักเดียวตีสติมแตกหมุนไปเลย ยังไงวันนี้ยังไงวันนี้มากันเลยจ้ามากันเลยจ้าเจ็ดสอง ูมาแล้วโอ้ยอีกเจ็ดหมุนคูณหกโอ้ยมาแลวหนึ่งหกสองศูนย์คูณเก้าไปละโอ้ยอีกหกหมุนอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดคันน้องผีเสื้อโบยบินไปเลยปิดบะและบินปิดปีกโอ้ไปปิดบะไปเลยโอ้ยยอดจริงๆมากันเลยตาหนอนดักได้ผีเสื้อหนอนดักได้ผีเสื้อสามแต่เป็นมาแบบนี้ยังไงอีกตัวเดียวมาไม้มาแล้วคูณห้าคูณยี่สิบไปแล้วโอ้ยหมายก้อนหนึ่งห้าหกหกศูนย์คูณยี่สิบอีกต่อโอ้ยคูณยี่ห้าไปแล้วเป็นไงสามศูนย์ศูนย์โอ้ย ่ก็ยังเหลืออีกสี่หมุนนะเนี่ยยังไม่จบจะมีพยายามสารตากไปเลยไหมสารตากไปเลยไหมโอ้ยมาแล้วจ้าดิกวินดิกวินแล้วซูเปอร์เมกาวินห้าสี่สามสามศูนย์ไปเลยโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดโอ้ยยังไงตีสปินไหมตีสปินไหมตีสปินโอ้ยตีสปินอีกแล้วจ้าแตกนอกแตกไปอย่าไปรออย่าไปเหลือไม่เหลือแล้วโอ้ยป กับน้องผีเพื่อยังไงมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยยังไง ยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังคูณ30 ไปเลยโอ้ยหหนึ่งสาาม้1หกสิบโอ้ยยังไงแ่นส่วนอีกสามหมุนยังไงอีกสามหมุนบทเท่าไหร่อีกสามหมุนโอ้ยอีกแปดตีสปินอย่างนี้ยาวๆไปเลยจ้ายาวๆไปเลยจ้าอีกสิบหมุนยังไง รอบนี้มาไหมตกหรือจริงตกหรือจริงจริงหรือเจ้าโอ้ยมาโอ้ยยังไงโอ้ยหมุนรัวๆไม่แตกะไรอยากอะไรอยากหยุดอยากหยุดอยากหยุดโอ้ยมากันแล้วจ้ ซื้สวนไปแล้วคุณของไปแล้วโอ้ยอีกสี่หมุนอีกสี่หมุนเนี่ยโอ้ยยังมีอีกสามฟิสเป็นยั่วยั่วปุ๊บปุ๊บอย่างนี้โอ้ยที่นี่ที่เดียวเท่านั้นตายขีดตายขีดได้เลยอย่าเพิ่งรออย่ารออย่ารอช้ามาเลยตาโอ้ยสามสเต็ปไหมสามสเต็ปไหมหนอนผีเสื้อแดงหนอนผีเสื้อแดงโอ้ยมาไหมมาไหมโอ้ยผีเสื้อบยเดอีกแล้วคุณผ่คุณสามสิบห้าไปแล้วจ้า นมาอย่างนี้ไม่หยุดง่ายๆแน่นอน ไม่หยุดแน่แน่นอนอย่างนี้มานะอีกสามหมื่นสุดท้ายแล้วยยอยๆยยอยๆบดบไปเลย โอ้ยยยอยๆบดบมาละมาละโอ้ยยังไงมาอีกละหนอนขีดเสื้อไหมขีดเสื้อดดกดักแดมันดักแดโอ้ยอย่างนี้หนาไม่เป็นไรมาเลยหมุนสุดท้ายละยังไงหมุนสุดท้ายละยังไงหมุนสุดท้ายละโอ้ยหนึ่งแปดศูนย์คูณหกไปเลยยังไงยยอยๆมาดูโทชวินกันเลยจ้าโทชวินเท่าไหร่เท่าไหร่วันนี้โอ้ยเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งศูนย์อยอยๆบดบไปเลยใครสนใจก็ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะ